ต่ออีกครับปิดเกมมันลงอ๋อตรงนี้ชุดเลิบเลย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 ออโต้ไปเลย 50 หมุน ขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับดูดูทรงเกมไปก่อนนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาี่ลงมาเลย ก็ลงมาสักทีสิเฮ้ยยังนี่ลุ้นอยู่นะอ๋อเรียบร้อย ไม่ลงมาแล้ว ไหลไปนั่นแหละ ชึบ อืมเอาอืสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซูเปอร์ไมกะ911 นะ เอาเรื่อง เปิดหัวมาก็เอาเรื่องเลยนะ ไปหรือเปล่าไหลไปเรียบร้อยทางนี้ยังไง ลงมาหรือเปล่าไอ้่ะยังไม่ลงนะท่านผู้ชมนะ เฮ้ยหึ่งไหลไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาสักทีพี่ ลงมาเลยนั่นแหละอู้ไม่ลงกันได้ เอ้า ไปดิเอางี้ยังไงยังไหลอยู่ ยังไม่หลุนอยู่ลงมาเลยเปล่า ยังไม่ลงนะถือว่าทรงยังดีอยู่นะสำหรับเบ็ดสิบบาทนะ จะมีชุดเบิ่มๆ ให้ดูหรือเปล่านะวันนี้นะ เงียบเลยอะโชว์ช้าโชวช้าหน่อยเอ้ย เบ็ดสิบบาท ยังถือว่ากำไรอยู่นะแปดสิบบาทนะ แต่ว่าทรงยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลงมาที่ลงลง ห้าไม่ลงนะเอายังได้ลุ้นอยู่นะ ไหลต่อเปล่า ไหลต่อนะตรงนี้ โอ้โห ไม่ได้ใช้วายเลยนะน่าเสียดายจริงๆนะเอาตรงนี้ไงโอ้โหไม่ลงเงี้ยแค่อู้ตรงนี้ อ้าวให้เปลี่ยนเป็นวายตัวโอ้ยอยู่ไกลไปยังไม่ได้ใช้เลย มาลงมาดิไม่ไหลนะ เอา อืมอ๋อหมดแล้ว ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดเลยนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดห้าสิบบาทนะ เบ็ดสิบบาททรงยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะนั่นไลไปเพ่ เอา้าไม่ไหลต่อแล้วนะ โอ้โหตรงนี้อ๋อไหลต่อครับ มีวายสองช่องครับยังไง โอ้โหได้ใช้ด้วยครับตรงนี้สวยงามครับ ไหลไปต่อนะมีวายช่องสามนะยังไง อ่า ยังได้ใช้อยู่นะโอ้โหอย่างนี้คึ้นกระดานนะตรงนี้เอาเรื่องเอาเอาเน็ตโอ้โหกำลังจะบุ้มบั้มซัมเบ้เลยเมื่อกี้ โอ้โห สำหรับหลังนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะเอาเรื่องเบ็ดห้าสิบบาท เอาเรื่องอยู่นะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยนะครับ เอ้ยไหลดีจัง ชอบชอบอะไหลอีกหรือเปล่าโอ้ไม่ไหลแล้ว เอาเอา ลงมาดิพีเกมอ่ะโอ้โหไม่ลงนะท่านผู้ชมโอ้โหลงจนได้เย็ดแค่ โคตรโคตรสุด จะมีช็อตใหญ่ ๆ ให้ดูหรือเปล่านะสำหรับพีเกมไม้นี้นะโอ้โหขึ่งกระดานนะครับ โอ้โหไหลไปต่อนะตรงนี้เว้เปิดหัวมาก็สุดยอดเลยนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต1,010 บาทนะ เอาเรื่อง เฮ้ยไหลอ่ะโหนึกว่าจะไหล ไม่ไหลนะอ่าไหลอยู่นะ โอ้โหวายช่องสองไม่ได้ใช้เฉยนะ โอ้โหเงียบเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่าเลยดิโอเลยเฉยโอ้ ในสองช่องแล้วนะ โอ้โหยไหลอยู่นะ ยังได้อยู่นะ ยังได้ไหลอยู่นะ โอ้โห สุดท้ายนะตรงนี้ โอ้โห สำหรับตรงนี้เงินรางวัลรวมนะ 1,585แล้วเอาเรื่อง เข้าอีกโอ้โหอย่างนี้ ชุบเลิฟชุบเลิฟเทิบอ่ะมา มาเขาแบบเต็มเลยเวลสักทีนึงนะแล้วผมก็จะไปแล้วนะ มาไวไปไวนะคลิปนี้นะ ถ้ามีนะถ้าไม่มี ก็คงต้องสู้กันต่อไปนะ เอาไหลครับตรงนี้ อื้อหือ หรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโต1,010 บาทนะเอาเรื่องเหลือหมูสุดท้ายนะ เอาได้อยู่มีวายยังไงได้ใช้ด้วยครับ ตรงนี้เป็นไงวายช่องสองมาตรงนี้อ่ายังได้ใช้อยู่นะช่องสามยังไงได้ใช้อยู่นะอ้าวเรื่องไปครับสำหรับตรงนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทนะเรื่องเงินรางวัลรวมกี่สองพันเท่าไหร่ไม่รู้นะสองพันแปดนะอุ้ยอุ้ย อุ้ยข้างนอกมันก็ชุบเลิบเหมือนกันนี่ โอ้โหมาแบบเซอร์ไพรส์มากสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์อเมริกานะ6,570นะเอาเรื่องโอ้โหข้างนอกก็ไหลดีเหมือนกันนะโอ้โหดูดิดูดิดูดิสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ 5,085นะเอาเรื่อง อ่ามีวายสองตัวอุ้ยตรงนี้เกือบเต็มกระดานนะไหลต่อครับมีเปล่าอ่าเอาไหลต่อไหลต่ออีกครับ เอา ปิดเกมมันลงอ๋อตรงนี้ซุปเลิฟเลยโอ้โหจะได้เลิกอยู่แล้วนะเมื่อกี้พีเกมมาปิดท้ายนะอ้าว เงียบเลยครับเอาเหมาปิดท้ายแบบนี้เอ้าไหลต่อนะ หมุนสุดท้ายนะ เอ้ยช่องแรกช่องแรก อืม ไม่มานะถึงน่าเสียดายจัด หมุนสุดท้ายดูซิจะมาหรือเปล่านะ โอ้โหเงียบเหงาสำหรับเงินรางวัลรวม 685 นะ เอาเรื่อง อ่า หมดแล้ว วันนี้ผมก็บวกมาเยอะแล้วนะ ประมาณ1 7ื่นเลยนะ วันนี้ เอาเรื่องอ่ะ